เสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองเป็นการแนะนำ ตายสามจะวดีโอจะจะดูจะสอนครับสอนคุณเปิดตรงนี้เครจะกินมีคนตรงสวัสดีครับ ผมชื่อ ธีรยุทธ์นะครับอยู่โรงเรียนโสกศึกษาจังหวัดตากนะครับ เรียนอยู่ชั้นม .6 วันนี้ครับกระทรวง ICT นะครับจัดอบรมสอนนะฮะคอมพิวเตอร์ให้กับผู้หนวกเด็กหนวกนะครับทุกคนรู้สึกนะครับต่าง ๆ กันนะครับ มีความสนุกนะครับ โปรแกรมสนุกมากนะครับใช้วิดีโอต่างๆนะครับ ภาพนิ่งการเคลื่อนไหวหลากหลายมากนะครับดีมากนะครับชอบมากนะกระทรวง ICT นะฮะที่ให้โอกาสแล้วก็มาอบรมในครั้งนี้นะครับสอนเขาเนี่ยครับให้มีความรู้แล้วก็มีความสุขมากเลย มีประโยชน์มากนะครับสำหรับเด็กหูหนุ่มเรียนจบโสดตากนะครับ ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อสิริกรทับประพบเรียนชั้นม .5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก กระทรวง ICT จัดอบรมให้กับเด็กหนวกในวันนี้นะครับ ดิฉันมีความรู้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เรื่องที่อบรมนะฮะ มีสองเรื่องหลักๆในการตัดติดต่อภาพ ภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหว นะครับดิฉันชอบภาพเคลื่อนไหวมาก เพราะมันเป็นดูแลสนุกเป็นธรรมชาตินะครับดิฉันภูมิใจแล้วเล่นอย่างมีความสุขมาก ขอขอบคุณนะที่กระทรวงอาชีพ